Thank you. ครับสำหรับการป้องกันการใช้อาวุธจากผู้ต่อสู้ในลักษณะของอการใช้หมัดจากผู้ต่อสู้นะครับ อาจจะแบ่งออกเป็นลักษณะของ 2ออย่างง่ายๆในตันเบื้องต้นนะครับโดยที่ไม่ประทะคือการดึงตัวนะครับหลบแนวแรงผู้ต่อสู้นะครับนะลองลองสาธิตนะครับที่ผู้สาธิตดูนะครับอันดับแรกคือการถอยโคระยะนะครับถอยโคระยะนะครับ สองครับการหลบแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับนะครับหลบให้พ้นแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับนี่คือการหลบนะครับสามการบล็อกหรือการปัดนะครับนะการแบบปัดนะครับตกลงนะครับจากการตกลงหมัดคู่ต่อสู้นะครับการตกครับปัดตกให้ปอนเปลี่ยนแรงในที่สำคัญที่สุดคือ แนวทางของแรงแล้วก็คู่ต่อสู้นะครับปัด นะครับปัดแล้วก็ตัวแลวเอี้ยวออกด้านข้างนะครับ เพื่อให้หนีแนวแรงคู่ต่อสู้นะครับการปัดขึ้นนะครับที่จะปิดนะครับปัดนะครับปัดขึ้นนะครับอีกมันนะครับปัดขึ้นครับ ปัดขึ้นนี่คือการสองอย่างนะครับ สุดท้ายคือการอีกอันคือการบล็อกด้วยศอกนะครับคู่ต่อสู้ต่อยหมัดมาเราก็ใช้ศอกปิดไว้ นะครับบล็อกด้วยซอกนะครับนี่หมัดตรงนะครับบล็อกด้วยซอกหมัดตรงนะครับนะลองบล็อกด้วยซอกหมัดคู่ต่อสู้หมัดชกด้วยหมัดงัดขึ้นมานะครับ ติดด้วยซอกนะครับติดด้วยซอกนะครับเพราะฉะนั้นนั้นเราควรจะเก็บคางนะครับให้ให้แนบกับหัวไหล่ติดด้วยซอกนะครับ และสุดท้ายด้วยการอาวุธยาวนะครับเมื่อคู่ถีบเราจะใช้การถีบสกัดคู่ต่อสู้ กับหมัดตรงนะครับ แบบนี้ก็เป็นลักษณะของการถีบสกัดคู่สู้หรือว่าอย่างที่ว่ามอนยันหลักเลยซึ่งจะคุยในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยต่อไปนะครับ ครับสำหรับการป้องกันการใช้อาวุธจากคู่ต่อสู้ ในลักษณะของอการใช้หมัดจากคู่ต่อสู้นะครับ อาจจะแบ่งออกเป็นลักษณะของ 2 อย่างง่ายๆในกับเบื้องต้นนะครับ โดยที่ไม่ประทะคือการดึงตัวนะครับ หลบแนวแรงคู่ต่อสู้นะครับนะลองลองสาธิตนะครับที่ผู้สาธิตดูนะครับอันดับแรกคือการถอยโคระยะนะครับ โคระยะนะครับสองครับการหลบแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับ นะครับ หลบให้พ้นแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับ นี่คือการหลบนะครับสามการบล็อก หรือการปัดนะครับนะการการปัดนะครับตกลงนะครับจากการตกลงเหมือนคู่ต่อสู้นะครับการตกครับนะปัดตก ให้ปอดเปลี่ยนแรงในที่สำคัญที่สุดคือ แนวทางของแรงแล้วก็คู่ต่อสู้นะครับ ปัดนะครับปัดแล้วก็ตัวและเอี้ยวออกด้านข้างนะครับ เพื่อให้หนีแนวแรงคู่ต่อสู้นะครับการปัดขึ้นนะครับที่จะปิดนะครับปัดนะครับปัดขึ้น หมัดนะครับปัดขึ้นครับปัดขึ้นนี่คือการสองอย่างนะครับ สุดท้ายคือการอีกอัน คือการบล็อกด้วยศอกนะครับถ้าคู่ต่อสู้ต่อยหมัดมาเราก็ใช้ศอกปิดไว้นะครับบล็อกด้วยศอกนะครับนี่หมัดตรงนะครับบล็อกด้วยศอกหมัดตรงนะครับลองบล็อกด้วยศอกหมัดคู่ต่อสู้หมัดชกด้วยหมัดงัดขึ้นมานะครับปิดด้วยศอกนะครับปิดด้วยศอกนะครับเพราะฉะนั้น นั้นเราควรจะเก็บคางนะครับ ให้ให้แนบกับหัวไหล่ปิดด้วยศอกนะครับและสุดท้ายด้วยการอาวุธยาวนะครับเมื่อผู้ถีบเราจะใช้การถีบสกัดผู้ต่อสู้กับหมัดโตนะครับแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการถีบสกัดผู้ต่อสู้ หรือว่าอย่างหรือว่ามอนยันหลักเลยซึ่งจะคุยในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยต่อไปนะครับ